บัตรคนจนรับต่อเนื่องเตรียมรับอีกวันไหนกดเป็นเงินสดได้เช็คเลย สดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 3กรกฎาคม2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็อยู่กับข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเช่นเคยนะคะ ก็ยังได้รับอิ อีก ต่อเนื่องนะคะ เตรียมรับอีกวันไหนเดี๋ยวเราไปเช็คกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่เข้ามา รับชมรับฟังแล้วนะคะ ก็อย่าลืม กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ ๆ ในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ัดคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน กรกฎาคม รับเงินเพิ่มต่อเนื่อง หลังจากที่เฮกันไปนะคะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 500 บาทค่ะ ซึ่งก็มีวงเงินค่าซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะ ซึ่งสามารถซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าประชา รัฐนะคะ 200 ถึง 300 บาทค่ะ และมากไปกว่านั้นนะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ก็ยังได้รับเงินเพิ่มนะคะ 200 บาทนะคะ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานะคะสำหรับการเยียวยารอบใหม่ค่ะ หลังจากนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ก็จะยังได้รับเงินสดเพิ่มนะคะอีกถึง 3 รายการเลยทีเดียวค่ะ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ จะได้รับค่าส่วนลดค่าน้ำฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะ และก็ยังมีค่า าไฟอีก 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยค่ะ และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นะคะสำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปนะคะ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือนค่ะ ซึ่งได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานะคะ โดยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-money นั่นเองในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ก็สรุปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ จะได้รับเงินสดถึง 3 รายการตามที่กล่าวไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารให้ท่านได้รับฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งใหม่ค่ะ ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ